ครับสวัสดีครับพบกับผมเป็นบลายครับคิงน้ำฮาร์ดเบิร์นบายสลีะครับครับ พาร์ทที่ 7 นะครับ ของอคอนะครับ วันนี้เราจะมาลุยโอลิมปัสกันนะครับไปเลยฮะ แม่ทำเป็นเปรี้ยวนะครับ แค่ลุย เรือมาก็ลุยเลย ไม่ทำอะไรเลย แต่ก็ดีครับผ่านที่แล้วไม่ได้ทำอะไรเลยดีกว่าหมดแล้วเดินมินิเกมไปเยี่ยมมันก่อนนะน้ำแข็งไปเปลี่ยนสไตล์เป็นไฟจะไปสายฟ้าแลแรงแน่นอนเปี้ยงโคตรแรงฮะจากพาร์ทนู่นพาร์ทก่อนนั้นนั้นโบมามามาให้หมด ไปก่อนเลย เบดเชน เบดเชน โอ้ยเคาน์เตอร์ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟินิชเบดเชน ไปเยียงเปียงโดนหรือเปล่าโดนนั้น ไม่ถึงฮะ เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเราล้มจังนั้นคว้ามกันนะ โบกับดักไปไอ้ยังเปลี่ยนสไตล์แล้วยิงไฟไปก่อน เรียบร้อยครับเดี๋ยวตัวอ้วนนะดึงเวทดีกว่านะจ๊ะ มาไปเยี่ยงไปก่อนหนึ่งที เปลี่ยนสไตล์ก็เบ็ดเชนกันช่วงนี้เบ็ดเชนรัวๆไปยังแกหมดยังฮะยังไม่หมดอีกอ๋อเลยตัวนึงฮะไปยังยังไม่หมดอีกครับโอ้โหระเบิดไปก่อนยิงไฟยัดไปเป็นไปโดนทุกตัวไหมเนี่ยโดนนะครับโดน แรงอยู่ใช้ได้ยิงน้ำแข็งไปครับอีกรอบหนึ่ง เรียบร้อยยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ย โอ้ยังเหลือชุดนึงอีกชุดนึงโดนสายฟ้าเปี้ยงเลยทีเดียวฟาดไปหนึ่งทีโอโดนเด้งโดนเด้งยิงไฟยัดตีตูดตีตูดโอ้โหเด้งอีกครับจังหวะนี้ เรากับดักไปยังไม่หมดอีกครับยังเหลืออีกมาเยอะจังเลยเดี๋ยวนะหาสายฟ้าก่อนสายฟ้าคูดาวอยู่มาช่วยกันให้ระเบิดไปจ้ะสายฟ้าทีเดียวก็เปี้ยงหมดหมดเลยจังหวะนี้ โดนบ้างเลยเอ้ยยังยังเลยอุ้ยเยอะเลย ดีที่มันตายไหมตัวอ้วน ผมเกลียดมากมันตีไม่เข้าโอ้ยเด้อเด้อเด้อยิงน้ำแข็งยิงน้ำแข็งยัดไปทีทนไปหน่อยหนึ่งฮิวเข้าไปฮิวได้ไหมโดนไหมโดนคู่ไหมไม่โดนนะคนละภาคกัน ถ้าเป็นภาคสองนี่มันจะฮิวฮิวคนรอบข้างเนอะหมดยังเนี่ยเรียบร้อย ヒルがいい格好しようとするからだようるさいお前なんかまだまだひよっこだはあもっと強くなって早くヒーローになりたいよ強くなることがヒーローになることなのですかそりゃそうだよ僕もチャンプテラみたいに強くなるんだテラところでお嬢さんこの後のご予定は俺が鍛えたヒーローについて語り明かさないか テラを知っているのですかさあ今ヒーローといえばチャンプテラなんだよあんたもテラのファンか最近はどいつもこいつもテラテラテラテラだいえ私はテラを探しているんですみんなそうだテラを探している前回の都議大会で初参加にして優勝という華々しいデビューを飾っておきながらそれ以来行方不明だ テラの強さはヒーローそのものだったそうだよ僕も早くテラみたいになりたいなそうあまりの強さにおかしくなる対戦相手もいたそうだフィールオーバーだよテラはもうここにはいないのですかちょっと待った確かに今はいないが闘技大会には姿を見せるかもしれんうんきっと戻ってくるよ闘技大会に出れば テラに会えるかもしれんなそうだ俺がエントリーしてやってもいいぞなんならトレーニングをつけてやってもいいフィール僕が頼んだ時はあんなに渋ったくせにうるさい黙ってお前と彼女とでは素質が違うんだわかりましたでは闘技大会に参加します私はアクアですよろしくお願いします <laughs> それじゃあ早速トレーニングからトレーニングはお断りします恥ずかしがりやがっていロビーでエントリーを済ませておく準備ができたら声をかけてくれบเรียบร้อยเมื่อกี้สู้กันสู้กันแบบยับยับลุงลิงอ่าิงเก็บของกันนิดนึงนะ ผมจะตีลังกาทำไมก็ไม่รู้ ไปฮะ โอ้ ได้ไฟขั้นสองมาสงสัยต้องเข้าโคลอเซียมอยู่แล้วเดี๋ยวนะ ผมลองผสมสกิลก่อน น่าจะได้แล้วนะ มีได้บ้างไหม นี่ไงท่าไฟ ได้ไฟขั้นสองท่าอะไรเอ่ย อืม เนี่ยเป็นหิวขั้นสาม ก็น่าจะโอเคอยู่นะ หมดแล้วนะ หมดแล้ว น่าจะหมด อันนี้เต็มพอดี เออเดี๋ยวนะ อเซตสกิลแป๊บไปะลุย ชุดล็อกเราเป็นเลเวลหนึ่งนี้ จะรอดไปเนี่ยอาจจะต้องใช้ชุดล็อกหนักเหมือนกันนะยิงไปไปก่อนนะครับ จังหวะนี้แต่ไม่เป็นไร เวท เราแรงอยู่ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหล่นไปก่อนนะฟาดไปหนึ่งดอก เปี้ยเปี้ยบึมเรียบร้อย ไม่รู้ว่าเฟสอื่นจะวัดทันไหมเนี่ยยิงก็ยิงเวทกันไประเบิดยิงน้ำแข็งยัดไปเรียบร้อย อย่างไว ผมไปก่อนครับไอ้ยังเปลี่ยนเฟส ไม่ใช่เปลี่ยนเฟสเปลี่ยนสไตล์ยิงไฟไปก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวมันมุดนี่แหละ มันจะไม่ทันตรงเนี้ย มันจะไม่ทันตรงนี้ เบดเชนไปก่อนนะเดี๋ยวสิบสามวิทันหรือเปล่าอย่ามุดดินอย่ามุดอย่ามุด อย่ามุดไปเรียบร้อย ผมกลัวจะไม่ทันเพราะว่ามันมุดดินเนี่ยอันนี้รอสายฟ้าด้วยนะ เอี้ยงวะเหมือนจะ หมุนไปเลยก็ได้ จบปะเนี่ยเอี้ยงขาดเหลือตัวหนึ่งเรียบร้อยโอ้ยังเหลือตัวสองตัวนี่มาโอเคฮะไอตัวนี้แล้ววิ่งไปวางแท็บรัวก่อนแล้ว เปลี่ยนเฟสไม่เปลี่ยนเฟสอีกแล้วเปลี่ยนสไตล์โอ้ยเดี๋ยวปุ่มเป็นอะไร เปี้ยงทันฮะเกือบซวยไอตัวนี้ละเปี้ยงระเบิดไปก่อนสายฟ้าไปก่อนนะเพื่อความชัวร์ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่เรียบร้อย ถ้ามีสายฟ้ามันก็แรงอยู่นะเนี่ยแต่เนี้ยไอไอพวกเนี้ยยิงน้ำแข็งไปก่อนนะโอเคขอยุกลางขอยุกลาง นี่แหละตรงนี้แหละโดนสามตัวหรือเปล่าฮะเรียบร้อยเรียบร้อยครับ โอเค สวยงามไปยังครับสายฟ้าวันไปยังหนึ่งทีไปไปยัดไป ไปยังเป็นระตายจังหวะนี้ฟอสติดฟอสยาเวลาจะหมดไอ้บ้าเอ้ยติดเลยตอนนี้ ใครสั่งใครสอนไอ้ฟอส แล้วตีก็ไม่โดนด้วยฟาไม่โดนอีกเอายังไงวะเนี่ยอีบ้า อีกทีเดียวเวลาจะหมดเอา ไอ้บ้า เอ้ยกับสวย โอ้ยไอ้ไอ้ตัวนี้ก็แข่งเหมือนกัน ถ้ามันสายฟ้าไปก่อนเลยอะกาดได้เฉยเลย ยังไม่หมดเลยเนี่ยไปนอนยัง ยังอีกครับ ระเบิดก่อนจบตาย สายฟ้าไป ฮิวฮิวขอฮิวหน่อยหนึ่งที โบ โบ โบเรียบร้อย โอเค ผ่านอะทีกีว่าเคสเซอร์เซนเดสก์เทราว่าอาราวาเรมาเซนเดสต์เ 決勝戦の相手の名も確かザあんたがアクアだろ俺ザックス決勝戦の対戦相手なよしこれに勝ってテラと勝負だテラと勝負どういうことでしょう決勝戦の後にまだ試合があるのですかありゃまルール知らないんだねああフィル説明してやってよ <coughs> この大会は西と東 2つのブロックに分かれて行われそれぞれの勝者が戦って優勝を決めるんだお前さんが今参加しているのは東ブロックもしかするとテラは西ブロックに出ているのかもしれんなでしたら試合をする必要はありません直接確認してきますそれはダメだ大会参加者は別ブロックの試合を見ることは許されていない そんなルールあったっけさあとにかく試合に出てくれんか2大会続けて途中棄権する選手をエントリーさせたとあっては俺のメンツは丸つぶれだ俺からも頼むよわかりました最後まで参加しますそうか出てくれるか 俺は先に行ってロビーで待ってるからな準備ができたら声をかけてくれザックスとアクアの試合これは見逃せないぞアクお前はトレーニングの続きだチェザックスもアクアも頑張ってそれじゃアクア改めてよろしくなこちらこそよし燃えてきた <laughs> テラは私の友人ですザックスはテラとはどういう関係がテラは恩人なんだ前回の大会でハデスってやつがテラを闇に引き込もうとして俺を利用したんだ俺はハデスの術にかかって普通じゃない力でテラを追い詰めた でもテラは闇に落ちることなく俺を解放してくれたんだそんなことが重い話は終わりそれじゃ試合会場で待ってるからなテラครับไปต่อครับนายไปไหนวะเนี่ยเข้าไปลุยอีกรอบเหรอ テラと約束したんだまた今度戦おうって男同士の友情少しだけ羨ましいですね行きますまあまあชุดล็อกชุดล็อกครอบจักรวาลชุดล็อกครอบจักรวาล เรียบร้อยโอ้โหลดไปเยอะใช้ได้เลยนะเตี้ยมไปก่อนหนึ่งยิงเวทไปก่อนนะยิงยัดไประเบิดเป็นเป็นจะตายแล้วเว้ยขอฮิวก่อนลดสักโคตรเยอะเลยโอ้เสียดายอะโอ้โหกดผิดผ่านละหลบได้หลบได้ทั้งนั้นเราต้องค่อยๆตีไปเปี้ยงอู้่ทันนะเกือบ มีเวทตกซวยโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์พอดี แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าฮิวฮิวฮิวคูดาว ฮิวคูดาวองขอฮิวก่อนได้ไหมโดนระเบิดไปยิงเวทยิงเวทไปก่อน ขอฮิวกันฮะ ไฟไฟก็โดนเตียงไปโบ๊ะบะขาดได้ มา จบท่าสวยนี่แหละหันกลับมาเปียงโอ้จอขาวเหลือเกินอ่ามาเอตา英雄への道はまだまだ先が長いね。やれやれ。 今度の対戦相手がどんなやつかと思って来てみれば細腕のお嬢ちゃんとはなハルスあなんだうるさい灰がいるなと思ったらお前かなんだとお前がハデスザックスを操ってテラを闇に陥れようとしたおうやあの育児なしの小僧を知っているのか テラは私の友だ彼は闇に打ち勝ったと聞いた育児なしではないうんそれはどうかな最初は小僧から闇を理解したいと言ってきたんだぞまさかそれをあの小僧は最後の最後でおじけづきやがったこれが育児なしでなくてなんだ代わりにお前が育児の合うところを見せてみるか私は闇などに興味はない ソフトかよこりゃまた釣れないに。まあいいどうせこの後戦うんだルールは守らなくちゃなその時にたっぷりと闇の力を見せつけてやる待てハデス俺が勝ってればハデスとアクア 俺とテラの仇を取ってくれもちろんโอเคครับลุยต่อใช่ไหมเนี่ยอะไรวะเนี่ยตามเนื้อโอเคลุยไปเลย 一とは言っていないからな卑怯だぞハデスそれもルールのうちかルールその2助っ人もありだなんならお前も助けを呼ぶかだったら俺が来ないでください私一人で十分ですโอ้โหหลายตั ยิงก่อนนะเราต้องจัดการให้ตัวใหญ่ก่อนรู้สึกนะ เพราะว่าเดี๋ยวฮาเดสมันจะมากวนเรื่อย ๆ หรือเปล่า ไม่แน่ใจ ผมจะไม่ผิดนะไปยิงไปมันก่อน ผมว่าวางกับดักให้มันไปเหยียบเล่นดีกว่า ลบก่อนนะยิงไปยิงไปก่อน บ้าไปกันละอู้เดี๋ยวจะตายเอาทุิ่ายแล้วฮิวกันทนไปก่อนละเปลี่ยนเดี๋ยวโดนหรือเปล่าหลบได้ ไปเลยปาาปาปาปาปาขาล่วงไปหนึ่งดอก อ๋อ พอมันรั่วตีฮาเดได้เลยว่ะไป เอาไปล็อกล็อกใกล้ๆตรงนี้แหละ อ๋อ พอตัวแดงมันตีไม่เข้านี่หว่าถ้าเหมือนภาคสองใช่ไหมยิงฟรีเลยโคตรเซ็งเอา ลงมา ลงมาลงมาก็สักหน่อยมันยังแดงอยู่ไปเยี่ยง ตียัดตียัดตียัดสายฟ้าไฟกับดาบแล้วโดนท้าฟินิชเข้าไปโห้แรงวะเนี่ย ขอแรงๆหน่อยได้ไหมโหได้แค่นี้เองมีน้ำแข็งไว้ก่อนฟาดไปก่อนทีทนไปหน่อย มันใช้ท่านี้แล้ว เป็นสูตรครับ ชุดล็อกหนีไป ค่อยๆไปครับ ค่อยๆไป โอเคยังได้อยู่ไปเยี่ยงไฟขอยิ้วก่อนขอยิ้วมันมันเอาอยู่แล้วชุดล็อกหนีไปก่อนครับทุกความชัวรอบหน้าไม่มีชุดล็อกแล้วเนี่ยโอ้หิวไปแล้วด้วยโคตรเซ็งเลยยิงต้องแซมก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน ชนไปก่อนฮะสายฟ้าไปก่อนครับ ยิงไฟไปยัดระเบิดตามด้วยระเบิด ไม่โดนระเบิดอะฟาเป็นหนึ่งดอก ใช้ท่าหลบพอดี แต่ประเด็นคือหลบได้หลบได้หลบได้หลบได้หลบได้ ยิงไฟไปก่อนฮิวขอฮิวหนึ่งดอก น้ำน้ำแข็งตามฟาไปกันหนึ่งทีชนไป โดดฟัน สายฟ้าต่อด้วย ระเบิดอัดมุมยิงยิง ไฟยัดเปล่า ท่าไฟ ระเบิด ไป โดน หรือเปล่า โดนแต่ว่าไม่ตายจังหวะนี้ยังไงต่อยิงไฟน้ำแข็งน้ำแข็งไม่ใช่ไฟ ซ้ำ 偽物じゃタイタン族のようにはいかねえけ覚えてよるハデスのやつ今度こそ俺が倒してやるからなそうだ優勝のお祝いしなきゃなその必要はありませんうん <laughs> なあデート1回ってのはえっ わ私はすぐに旅立たなければならないしそれにまだ修行の身でそうだな俺もまだ英雄の卵だもんなえじゃあこし俺が英雄になった時にデートだよ約束はできませんよしそうと決まったら英雄に向けて修行だ <laughs> ああもう終わっちゃったのかやっとトレーニングを片付けてきたってのにアクアどうしたの顔が赤いみたいだけど何でもありませんあなたもヒーローを目指してましたね強くなるだけではヒーローには分かってるきっと強さだけじゃヒーローにはなれないアクアとザックスのこと見てたらそんな気がしてきたんだ あなたの心に迷いはないようですねいつの日かきっと本当のヒーローになれるかもしれないテラあなたもきっといつかโอเคได้ดีลิงแซกสุมา เคครับก็จบคนแล้วนะครับกับในเรื่องของ โอลิมปัส นะครับ ก็ยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับ แล้วก็ขอบคุณทีมงานที่ช่วยกันสร้างคลิปขึ้นมานะครับสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับ ไปแล้วนะครับ บาย